วัสดีครับ พบกับบทเรียนออนไลน์ชุด e C ICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณเอง ผมอาจารย์ดรวิชิตเทพประสิทธิ์ ผมนายรุ่งพบเผ่าดีครับ ยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆ สวัสดีครับรุ่งพบ First live demo in VR All right. We are in virtual reality right here at Oculus Connect. <laughs> hey guys, how's it going? Hey Mark. โอ้โห เทคโนโลยีแบบนี้เราเรียกว่าอะไรหรอครับ อาจารย์ เขาเรียกว่า VR หรือ Virtual Reality ครับ เป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือน เมื่อเราสวมใส่อุปกรณ์บางอย่างลงไป จะทำให้เราสามารถเข้าไปท่องโลกของความจริงเสมือนได้ครับ สามารถประยุกต์ได้กับหลายอย่างเลยทีเดียว อืม ดูแล้วไกลตัวจะเลยนะครับอาจารย์ แถมดูแพงซะด้วย อืม ไม่นะครับลุงพบ ตอนนี้เทคโนโลยีแบบนี้มีราคาที่ถูกลงมาก สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง หรือถ้าหากเราไม่อยากเสียเงินมาก เราสามารถผลิตชิ้นงานสามมิติแบบนี้ได้ โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับ มีของแบบนั้นอยู่ในโลกได้หรอครับอาจารย์ แบบที่ฟรีและดีแบบนี้ มีครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ผลิตภาพประเภท 3 มิติ รวมไปถึงการผลิตโปรแกรมแอปพลิเคชันหรือเกม 3 มิติ ในท้องตลาดนั้นมีอยู่มากมายเลยครับ แต่ละตัวล้วนมีราคาสูงมาก แต่ยังมีซอฟต์แวร์อยู่ประเภทหนึ่งครับ ที่ผู้ผลิตเปิดให้ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย เอ๊เหมือนผมจะเคยได้ยินนะครับ อาจารย์เขาเรียกว่า โอ โอ อะไรสักอย่างนี่แหละครับครับ แบบนั้นแหละครับเราเรียกว่า Open Source หรือซอฟต์แวร์แบบเปิดที่เปิดเผยซอสโค้ด แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ฟรี ไม่คิดมูลค่าเลยครับ อืม แล้วที่แบบผมจะสามารถสร้างภาพสามมิติได้นี่ เราต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรหรอครับอาจารย์ อืม นี่เลยครับ ซอฟต์แวร์ Blender ตัวนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะครับ ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ มีแหล่งเรียนรู้มากมาย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวว่าซอฟต์แวร์จะตกยุคหรือว่าล้าสมัยเลยครับ อืม ฟังดูแล้วน่าสนใจจริงครับอาจารย์ ในบทเรียน Easy ICT ของเราจะมาพูดกันในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ในบทเรียนนี้ เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐาน งานออกแบบภาพกราฟิกสามมิติเพื่อการสร้างสื่อ ศึกษาคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้งานด้านการออกแบบและการตกแต่งภาพสามมิติ ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิกสามมิติ การสร้างตัวอักษร การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ ผมพร้อมแล้วครับ อาจารย์ เรามาเริ่มเรียนกันเลยไหมครับ ครับ ถ้าพร้อมแล้ว เราขอนำทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D ไปกันเลยครับเพื่อนๆ บทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ครับ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมผลิตภาพกราฟิกสมมิติ บอกคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการออกแบบ และตกแต่งภาพกราฟิกสามิติได้ สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกสามมิติ มีทักษะในการปรับแต่งโมเดล การสร้างพื้นผิว การสร้างฉาก และการผลิตงานเพื่อการสร้างสื่อ สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพกราฟิกสามมิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ สามารถออกแบบ พัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงาน สื่อภาพกราฟิกสามมิติตามความต้องการได้